ในบทที่ 2 เรื่องของ Google Drive Calendar Group Drawing ศึกษาการใช้ Google Drive Calendar Group Drawing สร้าง Mind Map ด้วย Google Drawing ค่ะ และฝึกปฏิบัติ การสร้าง Mind Map ด้วย Google Drawing นำเสนอผลงานและร่วมกันอภิปรายค่ะ